สวัสดีครับ อุปกรณ์ติดตั้งนะครับ จะมีประมาณนี้นะครับ มีเบนเดอร์ห้าทับแปดสามทับแปดนะครับ สายไฟ เป็นแบบชนิดสามคอและสี่คอมีสว่านเจาะปูนใบตัดเหล็กนะครับ ท่อทองแดงขนาด3ทับ8 ขนาด58เวทคัมชุดบานแฟร์ เกตน้ำยา ประแจปอนง่ายในการทำงานนะครับ มี ประแจเลื่อน ไข ควง ดินสอ เช็ค แลมคลิป แอมนะครับประมาณนี้นะครับ ะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับเป็นพวกตะกั่วมีแหวนรองนะครับ แล้วก็ด้านล่างใช้แหวนสองตัวนะครับแหวนสองตัวมีสามตัวเพื่อใส่แหวนสองตัวนี้เพื่อที่จะให้ไว้ล็อกเครื่องนะครับไม่ให้มีการหลุดออกมานะครับ อุปกรณ์ที่ผมจะขึ้นเอาไปแฝนยึดกับเครื่องนะครับ มีก็มีระดับน้ำ พุกตะกั่วผมใช้แบบพุกตะกั่วนะครับแล้วก็เกลียวสตัดผมใช้ขนาด5ทับ16 นะครับ2หุนครึ่งนะครับแล้วก็มีประแจนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ พุกรูผมได้เจาะเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดนะครับ ผมก็ได้ทำการเจาะรูไปแล้วสี่รูนะครับเพิ่มสี่รูนะครับ แล้วมาดู โอเคนะครับทีนี้ผมจะได้ทำการยึดสปอร์ตครบสี่จุดแล้วนะครับ ก็ื่อนเครื่องได้เลยครับแต่สมมติถ้าเราไม่มีเครื่องแบบนี้นะครับ เราก็ใช้สองคนยกก็จะน้ำหนักตัวเครื่องนะครับที่เอาไปประมาณสิบห้ากิโล บนไว้หน่อยนะครับเผื่อไว้ขยับ แล้วก็จับระดับน้ำนะครับทั้งสี่มุม ขั้นตอนต่อไปคือเป็นท่อทองแดงขนาด 3 หุ่นนะครับ เราจะไปทำการบานดัดเบนเดอร์นะครับขั้นแรกก็ต้องยืดให้ตรงก่อนนะครับ ถ้ายืดไม่ตรงมันจะมีการบิดเบี้ยวได้นะครับ เบนเดอร์ขนาด3ทับ8 2 ครับวัดระยะโค้งตามที่เราต้องการ นะครับ15เซน แล้วก็ครับ อืมไม่ให้มันบี้นะครับ ช่วงนี้ครับ ไม่ให้มันบี้ครับแล้วก็มาท่อขนาด5หุ่นหรือว่า5ทับ8นะครับ ต้องการสิบห้าเซนครับวัดห้าเซนนะครับวัดปากกามาแล้วนะนี่เป็นขนาดเบนเดอร์ ขยับมาตำแหน่งนะครับ นี่นะครับแนวนี้นะครับก็ดักดูที่ตัวเลขนะครับ 90องศาครับ 90องศาบริเปตนะครับไม่มี ในขั้นตอนต่อไปนะครับ เป็นมีดคัตเตอร์นะครับ โดยสำหรับตัดท่อตรงไหน เพื่อที่จะเอามาบางแลนะครับเรามีด้วยกันสองขนาดนะครับ เป็นแอร์ไรกินนะครับ มีห้าทับแปดห้าทับแปดนะครับ ก็สามทับแปดปุ๊บสวมเข้าไปครับ นี่บางตัวจับท่อนะครับ เนื้อจะเสมอขอบนี้พอดีนะครับ ประมาณสองมิล หนึ่งมิล ไม่แตกนะครับ ต้องไม่ให้แตกนะครับก็ท่อห้าหุนนะครับ หรือว่า ห้าแปด เหมือนกันนะครับหนึ่งมิล บางแฟนมีลูกเบี้ยวนะครับ มันจะมีสองชนิด มีแบบลูกเบี้ยวแล้วก็แบบแบบนี้นะ ให้ทำไว้ิัทให้ดูนะครับ จะเป็นประมาณนี้ ต้องไม่แตก ขั้นตอนต่อไปนะครับ บานแฟเข้า คอร้อนนะครับเออคอเย็นเราเข้าไปเสร็จแล้ว เหมือนเดิมครับเหมือนตั้งเลย แตกนะครับ ดูเข็มตัวนี้นะครับ สียงนะครับ จะดังแก๊กนี้นะครับ โอเคนะครับทอเล็กนะครับ เหมือนกันครับหนึ่งเซนหนึ่งมิลครับขอโทษทีครับ 嗯。 นี้เป็นถังไนโตรนะครับ ผมได้เอาถังไนโตรมาเพื่อล้างระบบภายในท่อ แล้วก็ฝัดพวกขมเหลาในท่อ ที่ในกรณีนในกรณีที่มีการเชื่อมท่อหลาย ๆ จุดนะครับ ตอนนี้ด้านขวาของผมนะครับจะเป็นแรงดันไนโตรเจนนะครับ ที่อยู่ด้านในถัง ด้านขวามือเป็นแรงดันที่จะรอไปเทสเข้าสู่ตัวเครื่องในระบบท่อนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมเป็นการฝัดในโตหรือล้างระบบท่อ ที่มีการเชื่อมหลายๆ จุดที่อยู่ในท่อนะครับ โดยการปล่อยในโตเข้าไปนะครับ ปล่อยในโตเข้าไปนะครับ ปล่อยในโตเข้าไป อันนี้ของผมเป็นระบบเซฟตี้นะครับก็ปล่อยในโตเข้าไปได้เลยครับปล่อยในโตเข้าไป เพื่อที่จะล้างท่อนะครับ อ่าครับ้างท่อที่อยู่ระบบภายในท่อนะในคอยเย็นนะครับเอาออกมา เพื่อรักษาสิ่งกระปุกโดยปกตินะครับ ถ้าเป็นไปได้ครับ เราฝันในโตตอนเชื่อมก็ได้นะครับ เชื่อมไปแล้วก็ใช้ในโตผ่านไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องกลัวความอันตราย โอเคนะครับ เราเสียบสายเช็คสายเรียบร้อยนะครับสายนี้สายนี้นะครับ แล้วก็ทีนี้ทำการเปิดเบรกคัมครับนะครับ โดยปกติแล้วเป็นความยาวหรือว่าความยาวท่อนะครับโดยปกติแล้วผมจะเบรกคัมประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็แล้วแต่ความยาวของท่อจะมีด้วยนะครับเรามาดูที่เกิดกันนิดนึงครับ ด้านขวาเราจะปิดสุดนะครับปิดสุดนะครับ ด้านซ้ายเราเปิดสุดนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเวทค่ำนะครับค่า PSI จะอยู่ที่ลบ30องศา30 PSI นะครับ นะครับจะลบอยู่ที่ 30 PSI อ่าสังเกตดูดีนะครับนะครับ จะลด 30ีเชดออยเหมือนกันทุกแบรนด์นะครับ ลดที่ 30 เลย ฟังเสียงเสียงไว้ค่ำนะครับเงียบเงียบสนิทแต่สมมุติว่าถ้ามีในกรณีที่สมมติว่ารั่วนะครับ จะฟังเสียงตรงนี้ได้เลยครับ นะคเคก็จะตกไม่ลบไม่ลบไม่ลบไม่ถึงที่30 psi นะครับ อันนี้คือรั่วนะครับทำการเดินระบบไม่ได้นะครับ ก็ให้ลบอยู่ที่30 psi นะครับ ใช้เวลาในการเวกประมาณสัก30นาทีครับ หลังจากนั้นก็เป็นการเทสด่วยอีกทีนะครับ ตัวนี้เป็นแผงบอร์ดของไดกินเลยนะครับเอ็นนะครับ เป็นสีฟ้านะครับ ผมจะใช้สาย VCT นะครับ 2 คูณ4นะครับ ในขนาดที่ในขนาดแอร์ที่3 0 0 0 0 3 6 0 0 0 BTU ขึ้นไปนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการทำแบบโอ้หล่นเยอะจนเกินไปนะครับครับ แล้วก็สายต่อไปครับเป็นสาย VCT ขนาด 1.5 3คูณ1.5 นะครับเรียงตามสีได้เลยครับ ที่ผมใช้แบบนี้นะครับ เพราะว่าง่ายในการใช้งานนะครับลูกค้าก็ เรียงตามสีได้เลยครับเอ้นสองนะครับเรียงไม่ได้เลยครับ เพราะบอร์ดเด็กขึ้นจะเป็นแบบนี้เลยครับ โอเคนะครับ อันนี้เป็นตัวด้านนอกนะครับ เป็นตัว outdoor ของคอมเพรสเซอร์นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาเช็คดูว่าสายที่เราใส่เข้าไปนี่ตรงกันไหมด้านนอกและด้านในนะครับหนึ่งสองสาม NL ถูกต้องครับ ก็ทีนี้ทำการเปิดเบรกเกอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับถูกครับ อ่าครับตัวนี้เป็นตัวอินดอร์นะครับ เป็นแฟนคอร์ยูเน็ตนะครับ จะมีเหมือนกันนะครับหนึ่งนิวสามนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับ เรียงตามสีเหมือนเดิมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับ เป็นการเดินท่อน้ำที่ถูกต้องนะครับ ผมจะใช้ท่อขนาดสี่หุ่นนะครับ ข้องอผมจะทำให้ดูตอนเฉพาะที่ออกจากเครื่องนะครับ นะครับ อันนี้นะครับ นะครับ ข้องอหนึ่งตัว เสียบเข้าตัวเครื่องครับ นะครับ ฝั่งด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายผมนะครับ จะเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับ แล้วก็ใช้ยกขึ้นหนึ่งตัวครับ นะครับ ยกขึ้นหนึ่งตัว แล้วก็ใส่ข้องอหนึ่งตัวครับ งตัวครับแล้วก็ด้านนี้หนึ่งเส้นครับแล้วก็งออหนึ่งตัวนะครับ อ่า นะครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็น p t a บนะครับ ที่จะแล้วก็ดันน้ำออกไปนะครับ ผมจะใช้ขนาดท่อขนาดหูขุนนะครับ ประมาณนี้นะครับ ด้านฝั่งซ้ายมือของผมจะเป็นตัวเครื่องครับ แล้วก็ใช้ปั๊มชูดออกไปนะครับ เป็น p t a บแล้วก็ไหลครับ เพื่อป้องกันน้ำที่จะไหลก่อนกลับมา 2. ครับ เพื่อให้ปั๊มทำงาน ได้ง่ายขึ้นครับ แค่ชูดขึ้นแล้วก็จบเลย ไม่ต้องชูดให้ยาวนะครับ 3. มีฉนวนหุ้มฉนวนฉนวนหุ้มท่อนะครับ เพื่อการเกิดการคอนเดนซ์ในระหว่างทางนะครับ ก็แบบนี้นะครับสวมเข้าไปสวมเข้าไปได้เลยนะครับนี่ผมจะทำตัวอย่างให้ดูครับนะครับก็ประมาณนี้สวมเข้าไปให้สุด ให้ตลอดทางครับสวมเป็นทีละท่อนก็ได้ครับ แล้วก็ใช้เป็นโรเทปไป